บรรดาศาสตร์ต่างๆ ในโลกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากปัญญาชน เกิดจากพระหรือเกิดจากเกษตรกรเกิดจากอะไรน้อยนักที่จะเกิดจากคนที่เป็นพระราชา แต่บ้านเราเนี่ยโชคดีเรามีพระราชาที่นอกจากทรงธรรมแล้วนะยังเป็นนักวิทยาศาสตร์ ยังเป็นนักสร้างนวัตกรรม ยังเป็นนักเกษตร เป็นผู้เชี่ยวชาญมากมายเลย มีพระมหากษัตริย์องค์เดียวเท่านั้นในโลกที่ทำสิ่งเหล่านี้ได้มากมายขนาดนี้ ศาสตร์ก็คือองค์ความรู้ที่ถูกพัฒนาถูกทดลองมาแล้วอย่างเป็นระบบเรียกมันว่าทรายหรือศาสตร์เนี่ยก็ทดลองทำมาสี่พันกว่าแห่ง ก็เรียกว่าทฤษฎีใหม่ ทฤษฎีเก่าก็คือฝนตกลงมาเนี่ยสูบน้ำจากคลองชลประทานฝนตกลงมาเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำแล้วก็ปล่อยน้ำมาในคลองชลประทาน หรือปล่อยมาจากท่อแล้วก็สูบใส่นาแล้วก็ทำนาเสร็จแล้วก็พอน้ำหมดก็ไปเอาจากคลองชลประทานมาเติม อย่างนี้แหละทฤษฎีเก่า ส่วนทฤษฎีใหม่นั้น นอกจากเขื่อนที่สร้างไว้แล้ว ควรสร้างเขื่อนขนาดกลาง เช่น เขื่อนป่าศักเนี่ยมีอยู่แล้วนะพระองค์ท่านก็สร้างไว้ให้ และท่านก็มาสร้างเพิ่มอว่าอ่างห้วยหินขาวนี่จุล้านเดียว จากห้วยหินขาวนี่ก็ต่อมาที่ชาวบ้าน ชาวบ้านแทนที่จะรอจากห้วยหินขาวกับจากอ่างเก็บน้ำป่าศักก็มาทำอ่างของตัวเองไม่ในบ้านใครบ้านมัน ก็จะมีหนองน้ำ มีสระน้ำมีอ่างน้ำมีฝายมีอะไรก็แล้ว แต่เพื่อจะเก็บน้ำไว้ในที่ตัวเอง นี่เป็นทฤษฎีใหม่ และน้ำนี่คำนวณแล้ว วิธีการเหล่านี้คือที่ใหญ่ก็เก็บ ที่ขนาดกลางก็เก็บ ที่บ้านใครบ้านมันก็เก็บรวม 3 ระดับอย่างเงี้ยมันจะเก็บน้ำได้มากกว่าเดิมถึง 5 เท่า คือชาวบ้านยอมเสียที่นาของตัวเอง ลงไปสัก20-30%ก็จะมีน้ำไว้ประจำบ้านตัวเอง ระบบจัดการอย่างเงี้ยทรงเรียกมันว่าทฤษฎีใหม่ แล้วก็คุยกันประชุมกันในเครือข่ายชาวบ้านชาวบ้านก็เห็นว่า มันต้องใช้ภาษาชาวบ้าน เอาขุดหนองไงดินไปไหน ก็ทำโคกไงปลูกโคกก็ปลูกป่าไง ตรงไหนก็มีคลองคลองไส้ไก่ไง ตรงไหนมันระดับมันต่างขั้นฝายไง แล้วก็ในนาก็ปั้นคณนาให้มันใหญ่ เหมือนคนโบราณบนหัวคนาคนโบราณเนี่ยเขาปลูกพริกปลูกผักปลูกกล้วยปลูกไอ้นู่นไอ้นี่ไว้กิน แล้วบนคนา มันสูงมันใหญ่ น้ำหลากมา มันก็ไม่ท่วม ไอ้ต้นไม้ปลูกบนคนามันก็ไม่ตายเราก็เรียกว่าคนาทองคำ เพราะโอ้โห บนคนามันมีผลผลิตมั่งคั่งยิ่งกว่าทองคำ ในนา ก็มีปลาด้วย เพราะถ้าคนามันใหญ่ เก็บน้ำได้เยอะ น้ำสูงมันลึก ปลาก็มาอยู่ก็มาวางไข่ ก็ไม่ต้องไปเลี้ยงปลา มันมาอยู่เอง เพราะน้ำมันลึกมันมีความปลอดภัยนะมันก็มาอยู่ข้าวก็ได้ดี ทำไมข้าวได้ดีเอาขี้ปลาไงขี้กุ้งไงมันก็ไม่ต้องซื้อปุ๋ยพอมีปลา มีกุ้งอยู่หญ้ามันก็ไม่ขึ้น น้ำขังมากหญ้าก็ไม่ขึ้น มันก็ประหยัดทั้งยาฆ่าหญ้าปุ๋ยไม่ต้องใส่มแมลงก็ไม่ต้องฉีด มีกุ้งหอยปูปลาอยู่ไม่ป่วยโรคแมลงมาปลากระโดดจับกินมันก็เป็นธรรมชาติอยู่กันมาอย่างนี้เป็นพันพันปีแล้ว ก็เลยกลายเป็นภาษาง่ายๆเรียกว่าโคกหนองนาโมเดลกับประยุกต์ไปจากทฤษฎีใหม่ที่พระองค์ท่านคำนวณ นี่คือศาสตร์ของพระราชาองค์รัชกาลที่9นี่แหละ ซึ่งถ้าจะสรุปง่าย ๆ ท่าน ก็บอกว่าก็พัฒนามาจากบรรพบุรุษนั่นแหละเราอยู่กันที่นี่กันมา 5,000กว่าปี บรรพบุรุษท่านพัฒนากันมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดทำแบบอลุ่มอล่วยกันมา ไม่ได้ติดตำราว่าต้องไปลอกประเทศโน้นประเทศนี้มา ก็พัฒนาจากฐานจากดินจากอารยธรรมของเราเองขึ้นมาเรื่อยๆห้าพันปีท่านบอกตำราแบบนี้ไม่จบ จากทฤษฎีนี้แปลไปสู่การปฏิบัตินะเป็นสามระดับเนาะ ปรัชญาแปลงมาเป็นทฤษฎีบันไดเก้าขั้น จากทฤษฎีแปลไปสู่การปฏิบัติ ทฤษฎีบันไดเก้าขั้น สู่ความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มต้นจากขั้นพื้นฐานสี่ขั้นแรก นั่นคือ พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น ซึ่งสร้างได้ด้วยการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง บันไดขั้นที่หนึ่งพอกิน เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง ต้องเริ่มจากการอยู่ให้ได้ โดยให้ความสำคัญกับข้าวปลาอาหาร ที่สร้างได้จากพื้นที่ของตัวเอง พอมี พอกิน ด้วยการปลูกพืช ผัก ผลไม้ ให้พอกินก่อน ส่วนบันไดขั้นที่ 2 3 และ 4 พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น ปลูกไม้ให้พอใช้ทั้งทำเครื่องนุ่งห่ม มีสมุนไพรเพื่อรักษาโรค ปลูกไม้ให้พออยู่ คือมีไม้สำหรับสร้างที่อยู่อาศัย ให้ร่มเงา ประโยชน์ของป่าเหล่านี้ทำให้เกิดบันไดขั้นที่ 4 พอร่มเย็น แนวทางนี้สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทย และปัญหาหนี้สินที่พอกพูนจาก การทำเกษตรเชิงเดี่ยว ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ปัญหาความขาดแคลนน้ำภัยแล้งได้ด้วย บันไดขั้นที่5และ6 บุญและทาน ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมี เมื่อทำในขั้นที่1ถึง4ได้ คนเรามีพอแล้ว ที่เหลือก็นำมาแบ่งปัน เป็นการฝึกจิตใจให้ละซึ่งความโลภเชื่อมั่นในฤทธิ์ของทานคือการให้ ดังที่พระเจ้าอยู่หัวสอนไว้ว่า our loss is our gain การขาดทุนนั่นคือกำไร บันไดขั้นที่ 7 เก็บรักษา เมื่อเรามีพอและได้แบ่งปันแล้ว ขั้นต่อไปคือการรู้จักเก็บรักษา ใช้ภูมิปัญญาในการแปรรูปอาหารที่ยังมีอยู่ เพื่อให้มีอาหารกินทั้งปีหรือว่าข้ามปี และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สิ่งที่เราปลูกเอง บันไดขั้นที่ 7 นี้ ยังเป็นสิ่งที่เกษตรกรจะต้องทำให้ได้ก่อนจะไปสู่ขั้นที่ 8 ต่อไป บันไดขั้นที่ 8 ขาย เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เศรษฐกิจการค้า แต่ไม่ใช่เศรษฐกิจหลังเขา การค้าขายสามารถทำได้ แต่ทำภายใต้การรู้จักพอประมาณ และทำไปตามลำดับ โดยของที่ขายคือของที่เหลือจากทุกขั้น แล้วจึงนำมาขาย ขายด้วยความรู้สึกของการให้เพื่ออุ้มชูเพื่อแผ่แบ่งปันไปด้วยกัน สุดท้ายบันไดขั้นที่ 9 กองกำลังเกษตรโยธิน หรือการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งประเทศ เพื่อขยายผลความสำเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิวัติแนวคิด และวิธีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมในชุมชน เราเป็นประเทศยากจนมาก่อน พัฒนามาเป็นประเทศพันกลางแล้ว ก็อยากไปเป็นประเทศร่ำรวยเหมือนคนอื่นเขา ท่านก็บอกไม่เอาแบบนั้น เพราะว่าถ้าติดตำรา เดี๋ยวพอถึงหน้าสุดท้ายเนี่ยไปต่อไม่ได้ก็ต้องก็ต้องเปิดหน้าหนึ่งใหม่ เพราะว่าถึงหน้าสุดท้ายแล้วพอติดเพดานบินแล้วยังไงต่อ สุดท้ายก็ตกหัวปักลงมาพ็ชัดเจนปี 40 เศรษฐกิจแล้วมันหัวปักลงมาท่านบอก เราไม่อยากก้าวหน้าอย่างมากแบบแบบประเทศเหล่านั้น แบบประเทศก้าวหน้าอย่างมาก แต่เราก็เป็นประเทศก้าวหน้าเหมือนกัน แต่เราไม่ใช่ก้าวหน้าอย่างมาก เราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยเหมือนกัน เรามีน้ามีดินมีอากาศ มีน้ำใจที่ยิ่งกว่านั้นคือ สังคมเราเป็นสังคมมีน้ำใจที่มั่งคั่งที่สุดในโลกเราเป็นเมืองยิ้ม ทั่วโลกก็รู้จักเราคราวนี้ก็พัฒนากันมาอย่างเงี้ยอย่างอามุ่มอันรวยกันมา เป็นพันปีอย่างเงี้ยเรียกว่าตำราแบบนี้ไม่จบ แล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะค่อยๆ ก้าวหน้าไป ก้าวหน้าไปยังไงท่านก็รับสั่งว่าเออนี่นะ ต้องมีพอกินพออยู่พอใช้ต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดี ต้องอย่าทำลายป่าต้องฟื้นฟูป่าต้องจัดการน้ำจัดการดินฝนตกมาให้เก็บน้ำเอาไว้อย่าปล่อยน้ำไปชะพังทลายหน้าดินลงมาก็มีวิธีเก็บ และท่านก็บอกว่าบรรพบุรุษท่านรู้ว่าทำยังไง พื้นที่ไหนควรทำอะไร พื้นที่ไหนไม่ควรทำอะไร เวลาไหนควรทำอะไร เวลาไหนไม่ควรทำอะไรเขารู้กันมาดีอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่พระเจ้าหัวเล่าให้ฟัง อันเนี้ย ทรงเรียกว่าพอเพียง แล้วก็จะเรียกง่ายๆว่านี่คือศาสตร์ของพระราชาองค์นี้